ไปเอาคืนแล้วค่ะมือนี่ซิปไม่แล้วค่ะโอเคโอ้โหก้อนทองมาอันที่จริงน่ะถ้าเขาเลือกเล่นเวลาดีๆอ่ะมันแตกดีเนาะค่ะตัวโมวานนี่ เล่นเกมนี่ยังกับบ่เขาหากผู้ใดคิดว่าเกมใดเขาดีเนี่ยมึงบอกมาเลยเดี๋ยวหนูนาเล่นให้เบิงขอแค่เขาถึงมือหนูนเนี่แบบ โอ้โหบ่เขาจักเกมสภาพตัวโมวานนี่เสียดายเนาะค่ะไม่ได้เล่นโลมาไหมโอเคสิบไปค่ะ เมื่อวานนี้ไม่ได้เหรียญโลมาเนาะค่ะ ตอนแรกว่าสิเหรียญโลมานะมาละแต่ว่า อ่า มันเข่าแต่มันไม่ได้อ่ะมันเข่าไม่ได้เนาะ สวย สมมะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าสม ที่แตกคูณองรอบนะ ถ้าจำไม่ผิด มาดิสองไม้ โอ้โหอีกอันเดียวอีกอันเดียว สวยงาม โอเคค่ะเข่ามาแล้วคูณสิบเข่ามาแล้วค่ะ บวกมาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะ อันที่จริงแล้วหนูนะอยากให้ ให้ทุกคนอะให้ความสำคัญกับเวลาที่เขาใส่เหรนเนาะค่ะ เวลาที่เขาใส่เหรนเนี่ยสำคัญนี่หลีเออไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่กันเลยเนาะค่ะสามร้อยสยี่สิบบาทเนาะหากเวลามันบ่ได้อะเล่นให้ตายกับบ่ได้อย่างอ้คนที่เล่นเมื่อคืนนี่ไปพร้อมกับหนูนะ น่าจะเห็นเนาะค่ะว่าหนูนะเล่นประมาณสิบกว่าเกมได้อะแต่ละเกมเนี่ยบ่เข่า โบนัสฟรีเลยมีสองเกมที่เขาก็คือ เกมเสือกับเกมงัว ป้านั่นกะ ขาดทุนคือเก่าเนาะค่ะ ไปจบที่เกมแมวกับแบบโอ้สภาพบ่เขาเลย สวย เออสมมาโอเคค่ะสำหรับเวลาที่หนูนะไส้เล่น อันนี้หนูนะไส้เล่นเกมเสือเนี่ยช่วงเก้าโมงอะค่ะ บางคนจะถามว่าเป็นอย่างคือบ่มาเล่นในเบื้องตอนช่วงเก้าโมง มันเศร้าโคตรอะบางทีแบบอ่าเขาไม่ค่อยพร้อมปันไดเนาะ ีเฮ็ดนั่นเฮ็ดมีซักผงซักผ้าอย่างแน่ดอกหูโอเคค่ะ ช่วงใบใบนี่ก็สิตื่น เต็มที่ ตอนดึก ๆก็สิง่วงมาที่เนี่ยแต่ว่าเวลาดีมันอะเป็นช่วงตีหนึ่ง เออไปค่ะ ขอโตสิบข้าง มา ดิ ขอทุนคืนนะดิ จากหมู่วานเนี่ย เบิร์ดไหลหรีว่ะ สวย มาดิ มาดิ บางคน เอ้ย สวย เอ้ยได้สองว่ะ บางคนบอกว่า เหรียญคือมิจ่ได้แท้มันโมเมนเหรียญรอบเดียวหรอมันได้เลยเนาะค่ะ อยากให้เข้าใจน้ำเออ ก็คิดซะว่าเป็นไฮไลท์ที่เอาไว้เบิ้งสวยงาม เต็มช่องเต็มแถว โอเคค่ะ บวกมา 1,600 บาทเลยเอาอยู่นะ 1,600 บวกก็ผ่าร้อยหรอ เดี๋ยวน่าะจะขอปรับไม่เป็น เท่าไหร่วะ60 บาทวหรอเออ60 บาทเนาะค่ะ โอเค ไหลไปไหลไป สำหรับผู้ใดที่บ่ได้กดติดตามเดี๋ยวนุนะ ก็ขอฝากไว้น้ำแน่นอนค่ะกับช่องหลักปันสล็อตเนาะเออสองพันแล้วไปขออนุญาตปรับไมค์กันต่อเลยเนาะค่ะ โอเค ไส้ 60 บาทไปค่ะสิบไม่แล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมมาน้ำเนาะค่ะ เดี๋ยวเขามีกิจกรรมไฮเลนกันซื้อมือคือจังหวะเนี่ยโอ้โหก่อนท้องเขาจังหวะนี่ก็คือหนูนะไล่สดเล่นในเรื่องแล้วก็แจกไปพร้อมเนาะค่ะ เดี๋ยว อนาคตอาจจะมีแจกหลายตัวนี้เนาะบางคนแบบมีขอมาว่า300เทิร์กิบเท่าไปเลยเดี๋ยวหนูนะ ขอออขอพิจารณาบาองก่อนเนาะไปร้อยนึงค่ะ2แ0 8ใส่ได้นะคะไม่ร้อยที่จริงนี่ประมาณช่วง2008 2 0 9 3,000นี่ก็สามารถปรับได้เลยเนาะคะ่ะ ขอแบบหนักๆีิหนักๆีิหนักๆีิสภาพไปค่ะสิไม บางคนถามว่าเป็นอย่างมือนักคือบ่เล่นแบบสูตรซิปไม่ คือตอนที่ว่าเล่นย้ำมือเศร้า บางเที่ยแบบเขาว่าอย่างอะเวลามันจำกัดเนาะค่ะ เดี๋ยวก็ต้องโยกไปเกมนั่นเกมนี่ เนี่ยหมูวานนี่ ที่ว่าโอ้ย ก่อนพอมาที่ว่าเพราะที่สิแตกทีดีหรืออ่ะ ก็จะมีเกมพับจี เออแบทเทิลกาวแล้วย่อ อันนี้น่าสนใจเนาะค่ะ สวย โอ้โหเอาเรื่องว่ะ แตกนอกมา เฮ้ยแปดพันเล่นว่ะ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 ตรงสิบข้างด้วยค่ะ สวยหากผู้ใดที่อยากเห็นี้ ไล่สดต่อไปอีกกะฝากเขามาติดตามน้ำแน่นะค่ะโอ้เห็นไว้ไหลลงไปเมื่อกี้ปะเชี่ยแม่งไว้ไหลทิ้งโคตรหลายอ่ะเสียดายเนาะค่ะ อีกอันเดียวนั่นละโอ้โหได้ไว้มาซอยโอเคค่ะบวกมามือสองเอ้ยเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ โอเคค่ะ มาดิย้ำมันสีเขาเมื่อกับเขาแบบสิล่ะ อันที่จริงหากมีตารางเวลานี่เปิดเทียบได้เลยเนาะค่ะ ไปใส่แปดร้อยเนาะค่ะสองหมื่นไปแบบไวๆเลยหากมีตารางเวลาสามารถเปิดเทียบได้เลย เนาะมาดิ มาดิมาดิบอกเขาเลยบอกเขาเลยอย่าว่าเป็นคือหมู่วานเถอะหากเป็นคือหมู่วานนี่สะอื้นเลยนะ ได้เออโอ้ยเสียดายขาดสองโตขาดสองโตว่าตั้งเข่าคูณสิบแล้วนะนี่เอ็ดเคขนาดเข่าแบบขาดสองโตยังได้สองหมื่นสี่เอาเรื่องว่ะก้อนท้องกับหยกแล้วค่ะเมื่อกี้ มาดิ มาดิ มาดิ มาดิบอกเขาเลย ไปค่ะทำไม่เป็นพันหนึ่งได้เลย สามหมื่นสูงมันค่ะ สวย สวย สวยเบอร์แท้ เบิร์ดแท้เออได้ไว้เก็บไว้ไปก่อนเก็บไว้ไปก่อนโอเคค่ะ มาดิมาดิบกเขาเลยว่ะสิบไม่โอ้โหสภาพไปค่ะ สวยก้อนท้องค่ะ ได้กำไรน้ำก้อนท้องนี่แหละเพราะก้อนท้องนี่มันคุ้น20แล้วค่ะหากสมมติว่าเขาใส่หมื่นเออเขาใส่พันหนึ่งก็จะได้สองหมื่นเลย เนี่ยกำไรบ่ล่ะเยเทเอาเรื่อง มาดิมาดิ มาดิโดดโอ้โหบอมาให้มีไอเด็กสวยสามหมื่นไปเล่นต่อค่ะมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิโอ้โหบอกเขาเลยบอกเขาเลยบอกเขาเลย เออบอกเขาเลย สภาพเรื่องสองหมื่นห้าไปค่ะขอแบบรู้สึก พูดสิบพูดสิไม่พันเออหมาว่ะเอาเรื่องเชี่ยไม้หลีว่ะแตกนอก เฮ้ยแตกนอกเอาอยู่นะเมื่อนี่เขาสองรอบแล้วนะคะแตกนอก สวยงามเด็ดเท่ไหลไปไหลไปสำหรับผู้ใดที่เบ่ได้กดเขาคุมอ่าเทเลแกรมเดี๋ยวรู้นะก็ขอฝากคนเขาคุมเทเลแกรมไว้น้ำแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสู้มือเลย โอเคมาดิเฮ้ย ได้ได้ทุนคืนของหมู่วานแล้วว่ะ ไปค่ะไม่สองพันหกหมื่นเล่นได้ยุ่แล้วค่ะไม่สองพันตะวัาค่อนข้างที่จะเสี่ยงว่ะ ไป วัดดวงเนี่ยหมู่วานพ่าเขาเราไมื่อนีตรงมาล่ะค่ามันไหลแบบนี้มาดิมาดิมาดิมาดิโอ้โห บางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างตอนสัลไรสตรีมมันพ่กเขาโอ้โหเล่นหลายเกมปันนันเนาะสูมาดิ